ใกล้ถังใส่ข้าวใกล้ประตูพระราชนิเวศก่อนจึงกลับบ้าน มโหสถดำริว่า ถ้านอนแอบอยู่ในถังข้าว ก็จะรู้ความลับได้ จึงให้คนใช้ยกถังข้าวนั้นขึ้น แล้วเข้าไปอยู่ในถังข้าวนั้น บอกคนใช้ว่า เมื่อพวกอาจารย์เสนกะ ลุกไปแล้วจึงค่อยมายกออก ฝ่ายอาจารย์เสนกะเมื่อมโหสถกลับไปแล้ว ได้กราบทูลยุยงพระเจ้าวิเทหราชว่า พระองค์ไม่ทรงเชื่อข้าพระบาท บัดนี้พระองค์ทราบความจริงแล้ว พระราชาสดับคำยุยง ก็หาได้ทรงพิจารณาให้รอบคอบไม่ทรงเชื่ออย่างสนิท หวาดกลัวและตกใจ จึงตรัสถามว่า ควรจะทำอย่างไร เสนกะกราบทูลว่า ไม่ควรชักช้า ต้องรีบฆ่ามโหสถ อย่าให้ท่านรู้ตัว พระราชาตรัสว่า ท่านอาจารย์ เว้นท่านเสียแล้ว ไม่มีใครหวังดีต่อเราอย่างแท้จริง ท่านจงชวนสหายของท่าน คอยอยู่ที่ประตูพระนคร รุ่งนี้ มโหสถมาราชสำนักแต่เช้า ให้ตัดศีรษะเสียด้วยพระแสงขันนี้ แล้วพระราชทานพระแสงขัน อาญาสิทธิ์ให้ อาจารย์เสนกะกราบทูลว่า ขอพระองค์อย่าทรงหวาดกลัวเลย พวกข้าพระบาทจะฆ่ามโหสถให้ได้ เมื่อกราบทูลพระราชาเช่นนี้แล้ว จึงชวนกันออกมานั่งใกล้ถังข้าวปรึกษากันว่า พวกเราได้โอกาส กำจัดศัตรูแล้ว เสนกะเอ่ยขึ้นว่าใครจะฆ่ามโหสถ คนที่เหลือจึงมอบหมายให้เสนกะเป็นผู้ลงมือสังหาร จากนั้นคณะมนตรีทั้งสี่คน ต่างก็ถามความลับของกันและกัน อาจารย์เสนกะบอกว่า ความลับนี้พระราชาทรงทราบแล้ว ชีวิตของเราจะหาไม่ อาจารย์ทั้งสามคนกล่าวว่า ท่านอย่ากลัวเลย ในที่นี้มีแต่คนกันเองทั้งนั้น ไม่มีใครเปิดเผยความลับของพวกเราเซนกะ เอาเล็บเคาะถังข้าวกลางกล่าวสัพยอกเพื่อนเพื่อนว่า มโหสถเห็นจะอยู่ในถังข้าวนี้กระมัง คนอื่นกล่าวว่า มโหสถเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง คงไม่เข้าไปอยู่ในทางข้าวนี้ ขณะนี้กำลังหลงยศ ท่านระแวงเกินไปฝ่ายเซนกะได้เล่าความลับของตนให้เพื่อนฟังว่า พวกท่านจำหญิงขายตัวคนหนึ่งได้ไหม ลองนึกดูสิ เธอยังอยู่หรือหายสาบสูญไปแล้ว เราสำเร็จกิจกับเธอที่สวนไม้รัง เสร็จแล้ว ได้ค่านางเสีย เพราะต้องการเครื่องประดับ จากนั้นจึงเอาผ้าห่อเครื่องประดับไปเก็บไว้ในห้องที่บ้าน ทุกวันนี้เรายังไม่กล้าใช้เครื่องประดับนั้น เราทำผิดกฎหมายอย่างนี้ ได้บอกเพื่อนสนิทคนหนึ่ง เพื่อนคนนั้นไม่ได้บอกใคร เราจึงกล่าวว่าสามารถบอกความลับเพื่อนได้ มโหสถตั้งใจจดจำความลับของเสนกะไว้อย่างดีภุกุสะกล่าวว่า ข้าพเจ้ามีโรคเรื้อนที่ขา น้องชายของข้าพเจ้า คนเดียวเท่านั้นที่รู้ ข้าพเจ้าไม่เคยบอกใครเลยทำความสะอาดแผลแล้ว ทายา พันผ้าทับไว้ พระราชาทรงกรุณาข้าพเจ้า ตรัสเรียกมาแล้ว บรรทมหนุนตักข้าพเจ้าอยู่บ่อยๆ ถ้าพระราชาทรงทราบเรื่องนี้ คงประหารชีวิตข้าพเจ้า นอกจากน้องชายคนเล็กของข้าพเจ้าแล้ว ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าบอกความลับน้องชายได้ กามินทะกล่าวว่า ในวันอุโบสถข้างแรม ยักษ์ชื่อนรเทพเข้าสิงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องเหมือนหมาบ้า จึงบอกให้ลูกชายทราบ ลูกชายรู้ว่ายักษ์สิงข้าพเจ้า ก็ให้ข้าพเจ้านอนในห้องปิดประตูไว้ แล้วให้มีมหรสพที่หน้าบ้าน เพื่อกลบเสียงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงบอกว่าบอกความลับลูกชายได้ เทวินทะกล่าวว่า ข้าพเจ้าทำการขัดสีแก้วมณีมงคล อันเป็นของหลวง ซึ่งเท้าสักกะเทวราช ประธานพระเจ้ากุสุราชไว้ เป็นสิ่งทำให้เกิดสิริ ข้าพเจ้าขโมยมงคลมณีรัตมาให้มารดา มารดาข้าพเจ้าไม่ให้ใครรู้ ถึงเวลาข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระราชา ก็ให้มงคลมณีรัตข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ามีสิริ เมื่อเข้าไปราชสำนัก ทำให้พระราชาตรัสกับข้าพเจ้าก่อนคนอื่น แล้วพระราชทานกหาปณะะให้ข้าพเจ้ามากมายทุกวัน ถ้าทรงทราบเรื่อง ข้าพเจ้าคงหาชีวิตไม่ ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า บอกความลับมารดาได้ มโหสถจดจำความลับทั้งหมดไว้ บัณฑิตทั้งสี่คน บอกความลับของกันและกัน แล้วเตือนกันว่า อย่าเผลอไปเล่าให้ใครฟัง แล้วมาร่วมมือกันกำจัดมโหสถ